การสร้างสไลด์ในการสร้างสไลด์ เราสามารถสร้างสไลด์ได้จากแผ่นสไลด์เปล่า จากนั้นเราก็ทำการออกแบบดีไซน์ตัวงานนำเสนอของเราเอง หรือเราจะสร้างจากแม่แบบ ที่ตัวโปรแกรมมีมาให้อยู่แล้ว หรืออีกวิธีคือเราสามารถที่จะสร้างจากแม่แบบที่เราไปดาวน์โหลดมา ในส่วนนี้ก็จะนำเสนอในส่วนของการสร้างสไลด์เปล่าหรือว่า blank presentation นะครับก่อนอื่นก็เปิดโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013 ขึ้นมาอ่าก็จะเจอกับหน้าจอ Start Scene นะครับก็เราก็ทำการคลิกตรง blank presentation ก็จะได้หน้าต่างโปรแกรมนะครับ ทางซ้ายก็จะเป็น ตัวทำแน b ก็คือตัวรูปแบบสไลด์นะครับสำหรับสไลด์แต่ละสไลด์ที่สร้างขึ้นมาก็จะแสดงเฉพาะหน้าสไลด์เปล่าๆซึ่งในส่วนนี้เราต้องทำการสร้างหรือออกแบบตัวดีไซน์ของสไลด์ของเราขึ้นมาเองนะครับ ในกรณีที่เรากำลังเปิดใช้งานนำเสนออยู่นะครับ ถ้าต้องการสร้างสไลด์ขึ้นมาใหม่เราก็สามารถสร้างขึ้นมาได้ โดยเปิดหน้าต่างตัว backstage view ขึ้นมานะครับ ก็ไปที่เมนูไฟล์นะครับ จากนั้นเลือก new ตัวโปรแกรมก็จะเปิดหน้าจอนำเสมองานใหม่ขึ้นมาให้เราใช้งานเช่นเดียวกันนะครับ ก็จากนั้นก็คลิกตัว blank presentation นะครับ ก็จะได้ตัวงานนำเสนอขึ้นมาใหม่เช่นกันนะครับ